เอาสแกตเตอร์สองตัวนะ ขออีกตัวได้ไหม ขออีกตัวขออีกตัวมาว่าเฮ้ยสแกตเตอร์มาเรียบร้อยนะโอ้โหมาดูกันว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะคำเตือน คลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะจ๊ะ ก็กราบสวัสดีสายปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกับเบียต่ออีก เช่นเคยนะในเกม Battle Ground Royal ในค่าย PG นะอ่าวันนี้เฮียทุนมา 1,000 บาทนะเฮียจะมาลองเล่นเบ็ดต่ำๆดูนะ อ่าไปเริ่มที่ 5 บาทก่อนดีกว่าสัก 30 หมุน เปิดเทอร์โบไปเลยนะ เกมนี้เฮียเคยมาเล่นอยู่นะ แต่ตอนนั้นก็แตกไม่เท่าไหร่นะ มันมีฟีเจอร์พิเศษนะเกมเนี้ย ถ้ามันจะเหมือนแบบมีวายนี่ไง ฟีเจอร์พิเศษวายตรงกลางนะ และสัญลักษณ์ตรงกลางนี่จะเปลี่ยนเป็นวายนะ อย่างผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนเป็นวายผู้หญิงลงมา เอา้า ผู้หญิงลงมา เปลี่ยนเป็นวายโอ้โห ยังคอมโบต่อผู้หญิงงานจ่ายไปดิดอกนี้ ยังมาต่อผู้ชาย โอ้โห ผู้ชายไม่มาแถวหนึ่งนะ ไม่เป็นไรนะดอกนี้ เท่าไหร่ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะโอ้โห โอเคอยู่นะ ไป ทุนพันหนึ่งนะวันนี้ ไป อืมนิ่ง นิ่งโหจ่ายไปดอกเดียวแล้วก็ไม่จ่ายเลยโอ้กำไรสามบาท เปลี่ยนเบ็ดเลยนะ เบ็ดสิบบาทไป ลองดูสัก 30 หมุนนะ ไป อืมเป็นสิบบาทโอ้โห ยังดี ยังจ่ายอยู่นะอ่าโอเค วายมาอยู่มันช่วยอยู่ วาย ยังมาอยู่อ๋อโห วาย แถวสามไม่ได้ใช้ ไป หมุนไป อ่ะ เจจ่ายมา โอ้โหเกมนี้สเก็ตเตอร์เข้าฟรีเกมนะต้องใช้ 3 ตัวนะ เข้าฟรีเกมอ่ะไปอ่ะเฟิร์สเอดนะอ่ะผู้หญิงจ่ายมาโอ้โหอ่ะเอเคจ่ายมากระสุน คิวเอาได้ลุ้นสเก็ตเตอร์ขอ 3 ตัวนะ อีกตัวนึงลงว่าโอ้โหไม่ลงไม่เป็นไรได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่ โอ้ยไม่ได้ลุ้นว่ะไปเบ็ดยี่สิบบาทดูสามสิบหมุนนะเบ็ดสิบบาทไม่ค่อยให้อ่ะเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ดยี่สิบนะอ่าฟีเจอร์พิเศษมาปืนเปลี่ยนเป็นวายดอกนี้ ผู้ชายจ่ายมา ผู้หญิงจ่ายต่อปืนยังมาต่อผู้ชายจ่ายเต็มแถวดอกนี้โอ้โห ดอกนี้ เน้นเน้นเนื้อๆครับบอกเลย ยังคอมโบต่อนะ มีปืนมาเชื่อมอีกนะโอ้โห แถวสองยังจ่ายต่อนะโอ้โหดอกนี้โอ้โห ชุดเดียวอิ่มๆนะ 1,366 บาทนะโอ้โห จัดไปดิโอหยแตกยังดีนะบอกเลย โหเบ็ดยี่สิบ โคตรเอา ตอนแรกนึกว่าจะไม่รอนอ่าวีเจอร์วิเศษมาอีกแล้วนะปืนปืนเฮ้ย ไอ้ผู้หญิงยังจ่ายต่อปืนยังมาเชื่อมต่อนะ โห ขอปืนลงมา ปืนลงมาว่ะ เฮ้ย ขอปืนลงมาแถวหนึ่งแถวสองอ่ะโหเค จ่ายเต็มแถวไปอีก โอ้โห คิวยังจ่ายต่อนะ ดอกนี้ 700 กว่านะ 718 บาทนะ โอ้โห เอาเรื่องว่ะ เป็ด 20 นะ เอาเรื่องเลยเกม เนี้ย Battle Ground Royal เกม PUBG เนี่ยนะ โอ้โห First Aid จ่ายมาโอ้โห จ่ายต่อนะ ยังลงมาต่อเปลี่ยนเป็นวายนะ โอ้โห วายมาสองแถวอย่างนี้เต็มกระดานนะ โอ้โห ยังมาต่อ800กว่า ยังเพิ่มไม่อีกนะโอ้โหดอกนี้กินอิ่มนอนหลับแน่นอนนะ โหยหอะไร เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะ1,483บาท นะ โอ้ยไป โอ้โห อีก5หมุนนะ โอ้ย อีกหมุนสุดท้ายนะ เอาไงต่อดี เบ็ดยี่สิบอะยังค้าคาใจนะปะอ้าวกระสุนจ่ายมานะ ผู้ ชายจ่ายต่อโหดอกนี้จ่ายแบบจ่ายแบบไม่ ยั้งเลย นะ จ่ายดีสุดๆเลยผู้หญิงจ่ายต่อ เฮ้ย เอา เรื่อง นะ ไป อีกสิบ สองหมุนนะ ไปเอาสแกตเตอร์สองตัวนะ ขออีกตัวได้ไหม ขออีกตัว ขออีกตัวมาว่ะเฮ้ยสแกตเตอร์มาเรียบร้อยนะโอ้โหมาดูกันว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะจ่ายเท่าไหร่เฮียก็เพ่นนะโหดอกนี้เข้าฟรีเกมแล้วหนีดีกว่านะพูดเลย ฟิร์สเอดมา เป็นวายนะ โอ้โห ยังไม่จ่ายนะ ผู้ ชาย ผู้ ชาย มีวายอคุย ยังมาต่อวายเต็มแถวดอกนี้ โอ้โหคอมโบไป คอมโบไป คอมโบไป คอมโบไปอีก โอ้โห คิวจ่ายต่อสิบจ่าย มาโอ้โหดอกนี้ เท่าไหร่515บาทนะ โอ้โห โคตรเอาอะ วายวายมาดอกนี้ผู้หญิง โอ้โห อีกสี่หมุนนะอ่าปืนเออยากให้ตรงกลางเป็นตัวถูกนะ เพราะว่าอย่าคิดว่าถ้าตัวถูกมันลงมาอะไรเงี้ย มันจะลงมาง่ายนะอ่ะปืนอย่างงี้นะตัวถูกนะเต็มแถวไปดิเอ้ย มาต่อนะคิวจ่ายต่อ โอ้โห ดอกนี้ เท่าไหร่ 1,573 บาท นะโอ้โห ได้เลิงแน่นอนนะบอกเลยนะ เพ่นดีกว่านะ อย่างนี้ตัวปืนจ่ายมาโอ้โห ไม่มีแถว2แถว 3 นะ ผู้ชายโอ้โห ผู้ชายเต็มแถวมาดอกนี้โอ้โห2,001ได้ไปนะ บอกนี้ดอกนี้ได้ไปแน่นอนนะโอ้โหเท่าไหร่เงินรางวัลซุปเปอร์เมกานะ2,585 บาทนะ โอ้โหหมุนสุดท้ายนะ ก่อนจะไปนะ มาโหยดอกนี้เท่าไหร่ 4,868 บาท เพนดีกว่านะ โอ้โหปากหมดหมุนแล้วเพนเลยนะ อ่ะ ฟรีเกมมาอีกหรือเปล่า มาอีกหรือเปล่า มาอีกหรือเปล่า ไม่เป็นไรนะ ยังไงก็ไปอยู่ดีนะ ไม่อยู่แล้วนะ โอ้โหปะโอเคนะ อันนี้เฮียทุนมา 1,000 นะเฮียบวกมา8,003นะ โอ้โหแตกดีนะเกมนี้นะ ลองมาเล่นดูนะเกม PUBG นะ ยังไงใครชอบเกมไหน หรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไร คอมเมนต์มั่งใต้เดี๋ยวเฮียจะ มา จัดให้ นะ ส่วนวันนี้เฮียบอกมาละฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เฮียเพื่อเป็นกำลังใจเฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ